แล้วใช่ไงวะนั่นแ้ะถึงบอก นี่ ไอชิบเมนด้วย อัปเกรดแบ็คแพ็คก็ถึงบอกไม่ใช่ไงโอ้ยค้าก็เด้ออ้าวใช่ด้วยข้าขอลองวันหนึ่งอะโยนของอะเดี๋ยวขอลองใส่ไม้กันหนึ่งก้อนไอใส่หินเนี่ย ลองอัปเกรดของหายเปล่าไอของยังอยู่เว้ยถ้าใส่เขาอัปเกรดอะ หาถ้าหายจบเลยตัวนั้นยังไม่สำเร็จเลย เออจะว่าไปหมาหายไปไหนวะ ไม่รู้ดิเอาไอ้หมาหายข้าไปเอาไหมเองเดินทางไปเอาอะไรอ่ะฮะไปเอาของรูทไงบ้านไม่หมดอะของดีเยอะเลย เจอหมาแล้วเนี่ยเอ้เดี๋ยว เดี๋ยวออกเข้าไปแป๊บนึงไงทำไมวะเป็นบักบักอะไรวะมือแข็งเลยอะ้ไม่ใช่ไหมนี่เว้ยมันเปลี่ยนไอเทมอ่ะมันเป็นบักอ่ะเฮ้ย มือแข็งโอ้ มีหลอกด้วยโอ้ เป็นหลุมไหมฮะเล n เตอร์ r f เฮ้ยใช่ซิโรเอ้ย มีระเบิดพิษด้วย แล้วก็ไฟบอมป่าย เอ้ยนี่อ่าหัวโลผีเนี่ยไม่น่ากดนั่งเลยคลิกขวาบันไดเป็นนั่ง โยอีเล็กมองอ่ะขมมันมองหน้าไอ้หาโคตรน่ากลัวเลย อ่าต้อง TPA เองก็ได้วะ ไม่ใช่ ขุดแล้วมันเป็นดินเนี่ยฮะต้องใช้สิวทัศตักไม่ได้ ทำไมอ่ะ อยู่นู่นะต้นต่อสิอ๋อจะบอกได้คุยแล้วขอตับตับน่าชิมเมนไม่ใช่เหรอบีไปเคยได้เหรอโยนไปดิโยนไปดิโยนไปดิตู้เสร็จล้จะทำไปนี่ออกซิเดนต้องซิเดนทำไงอ่ะต้องขุดมันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีที่ขุดเพชรไม่ใช่เหรอ เองใช้ที่ขุดอะไรเล็กป่าขุดได้ที่ไหนวะ ได้ปะไม่ได้เว้ย จะใช้ที่ขุดเพชรมันจะให้ไปเนเธอร์ปะวะ ไม่รู้ดิ reforting station reforging เอ้ย เจอเอมเบอร์เว้ย ใช้ที่ขุดเหล็ก อ้าวเูยทำไม แร่อะไรวะ ไหน เฮ้ย ซอมบี้ เกือบโดนจับสเกลเลยเองลืมใช้โล่เอ่ยน่เอาใครอ่ะ อะไรวะเอาใครแร่อะไรวะเนี่ยได้โกออสึกว่าต้องใช้ที่ขุดเหล็กขุดดิ เดี๋ยวกันเก็บพอมัน น่าจะคล้ายๆไอ้คาร์บอนนั่นแหละเลโกเองขุดมายังรลงมาทำอะไรได้ไม่รู้ยังไม่ดูเลยนะ อันนี้เลดไอรอนใช้ที่ขุดเหล็กได้ป่าวะลองเอาเอาไปทำเลดสโตนได้เว้ยเอาบล็อกบล็อกเลสโตนได้ แล้วก็ทำเป็นเลดสโตนก็เลยเนี่ยดิฟสโตดิฟโซอันนี้ก็เผาเป็นเหล็กเลดสโตนได้เผาเป็นทองได้ เออเผาเป็นทองได้ เอาทองแบบคุ้มอ่ะเเผาเป็นทองเลโกครัมเนี่ยอย่างนี้ทองเอ่อเหล็กเยอะโคตรเยอะเลย จุดเพชรเลยอะเจอเพชร ได้มาสี่ก้อน สตันนิ่งออเฮ้ยเจอทองเว้ย เฮ้ยเพชรทอง นี่มันเพชรทองนี่อะไรนะก็เจอเพชรทองเดี๋ยววะ มันเอาไปครับกับเพชรทองบวกเพชรเท่ากับเพชรสองก้อน ก็เท่ากันปะวะ้ย เจอเพชรแล้วเนี่ย ตาบอด ไอ้ฮ่าผมไม่เห็นจริงที่เนี่ยเพชรไดมอนด์ออเนี่ย อยู่ไหนวะอยู่ตรงเมื่อกี้เนี่ยอ๋อ เฮ้ย โอ้โหผ่านแล้วอ่า มีบอสเอาไปแล้าเจอบอสละ เนี่ยมันมีกงขับปิดทางให้ จะซื้อบอสแบบชาฉลาดหรือตรงๆหน้าแม่งเลยแมขนาดแบบนี้แล้ว ชาฉลาด เป็นไรยังวะยังยังยังมันน่าจะเริ่มเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆมัน ตีตูดมับอก้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดใต้ดินสองบล็อก แล้วก็ไปตีตูดมัน เอาบอกปิดกันทางกันก่อนโอเคไป เองต้องเป็นหนูทดลองเลยอันนั้นบล็อก มีนี่ปะท็อตปะมีท็อตอยู่เนี่ย แล้วก็ค้างเลยฮะ เอกลอยได้เซิร์ฟหลุดเซิร์ฟหลุดหลุดเหรอเออเนี่ยออกมาเนี่ย ค่าไม่หลุดไม่หลอกวิคอนเน็ต เอาข้ายังอยู่ในเกมเลย เข้าไปไหมละออนไลน์อยู่ เอาเซฟฟู เอาอีกแล้วเหรอ เซฟฟูจเออกให้ออกให้ให้รีเฟกก่อนรีเฟกก่อนเซฟฟู เฮ้ยไหมอะเซฟฟูเซฟฟูเป็นเซฟฟูลอ่นดูเงี้ยตั้งค่าคนมาเยอะๆอ่ะ ขอไใ้ตังคนมาเยอะก็จบเลย เอาเผื่อปีมันลดลงไง ก็มาสักสามสี่คน ห้าไปเลยไปใช้วิธีแบบชันฉลาดกัน เองขึ้นมาสังเกตการหน้ามัน สังเกตการตรงเนี้ยข้าไปหามัน เห็นปะใครจะไปอยู่ใต้มันเลย อุ้ยโอ้โห เต็มหน้าเลย เอานะนี่ไม่เข้าอ่ะขุดแม่งเลย ไม่เข้า โซมันโหดมากเลยะเลือด46เจะอุ้ย วับ มันวับเดินแล้วมันเดินแล้วมันเดินแล้วเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลโลโลขวาแล้วไปจะขวาแล้วขากันโลอยู่เว้ยโอ้แล้วมันโหดแล้วนี่นี่นี่นี่เอะโหโหอะไรวะ ไอ้เข้าไปข้างหลังป้นดาบดีกว่า ดิงดาบให้ เอาทำอะไรวะ ตูดตูดมันเลยปีค้างวะอ้าตีเราตีเราตีปีนเรากูไปเอาขวานฟันก็โดดเลยก็โดดเลยอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แรงมากเลย เอ้คิดเราว่าขานมั่งขังมั่งขังมั่งใครทำให้มันจมน้ำเลย เหลือเกินเราเหลือเกินเหลือเกินเหลือเกินเหลือเกินปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเองมีลาวาปะไม่มีเลยเดี๋ยวไปตักมาให้ดีกว่าเออไปตักมาไปตักมาข้ามีถังน้ำเัยจะลองขังมันดูขังมันได้แล้วฮ่าฮ่าตาย่ามันโหเว้ยมันโหโหอีแล้ว มี่อะไอโอ้ยไม่เป็นไรวะ ถึกจังวะอืมอ๋อรู้แล้วทำไงตอนมันฟันขวาน่ะ เองสามารถตีมันได้เว้ย ฟันขวาลงพื้นอ่ะ มันจะ เราจะตีได้มันแป๊บเดียวเว้ยนี่ต้องไปสู้มัน ตรงๆว่ะ เองล่อนะติดเว้ยใช่ครับเองมองหน้ามันหันหน้าครับมองหน้า มันเลยอุ้ยออมันเล็งฆ่าอยู่เจ้าอ่ะโลใช่ใช่ใช่เข้าไปไม่ได้เลยกไอ้กระตุกเข้าไปข้างหน้ามันปะไอ้ม่ปะนี่ขุดไกลเกินมาแล้วมาแล้วโอ้โห เฮ้ยเสียบโอ้โหมาแลาแลาเดี๋ยวขุดห้องเป็นหนุ่มห้องยังไงนะได้ไม่ได้ มาดิเอาดิเปโหลดิงอนอ่ะ อ่ะงอนเลย อย่างงอนดีไว้นี่เองวนรอบรอบ มันดิ มันต้องวนรอบมันนะต้องไปเชิญหน้าก่อนโหลโอ้ ติมาลงวขลมาลงลง ตี ตีตีเอาติได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วเจหนึ่งละหนึ่งกี่นโอ้ยเจ็บอยู่เนี่ยไม่เจ็บเลยอะเลือดเป็นรถเลยเว้ย มาลงมาล้ตีวะไม่ได้เว้ยเป็นฝันหลังนี่หว่าต้องให้ทำพระ นี่ไม่โดน ต้องให้มันผานลงพื้นเว้ยอุ้ยโอ้แรงแรงแรงครั้งเดียวไม่ตายเว้ยเออ แต่มันแรงมากเลยเชิญหน้าไหมต้องสู้แบบชายฉลาด มาลุกมาลุกเออ เออ นี่แหละ้ยมาลุกมาแล้วฟเลย เออยังไม่แทงเลย โล่หายไปแล้วเฮ้ยโอ้โล่แตกแล้วโอ้โล่ระเบิดเลยหาทีเดียวโล่แตกแล้วฟันสองทีโล่แตกเลยอ่ะสามสิบดาเมจเว้ยไม่เดี๋ยวครับโล่ไปครับโล่ไปครับโล่ไปเอาไงอะขับโลใช่ไหมคิวเลือดแล้วมีคิวเลือดแล้ว นี่มีไม้ไหมเนี่ย อ่ายังมีเดิร์ดอ่ามีไม้อยู่สองอัน เอาไว้ ให้ขับโลนี่ได้เลย ใช้หินกับไอ้นี่อ่ะ นี่ เอาเปล่าเนี่ยโยนให้แล้ว โลเหล็ก เหล็กล้วนเลย รถห้าสปีด แต่ว่าเพิ่มอัพเลยเตตัสเป็นไงวะ ไม่บอก มเอ้ย มันยกกาบแล้วมันยกขวาแล้ว เป็นไงทวเองโอ้โหโอ้โห เอ้ย อะไรวะ มันเวียงทีเดียวโล่แตกเลยอะอะไรวะเฮ้ยยืายาเอาตาย เฮ้ย โอ้โห มันสะบัดว่ะ เกือบโดนไหนฮะ สวิงกันแรงไงฮะ สวิงทีโล่แตกเลยอะ เองเป็นผีเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวเยียมผ้าแล้วเดียวกอนเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเลือดเหลือครึ้งหลอดไย่เอาไม่ไหวไย่ไหวเก็บไว้เฮ้ยไปขวาแล้วขวาแล้วเฮ้ยเฮ้ยขวาแล้วขวาแล้วขวาแล้วขวาแล้วขวาแล้วเฮ้ยตายแล้วตบปูหักเลยได้หมวกได้ขวานเก็บขวานดิโอ้โห โอ้โหคิดขวาโอ้ยหายาเฮียตวเลยเพราะตคขวาโอ้โหกัเลยงอ้ยยายาเฮ้หมวกมันในนี่เว้ยบวกสองอัมเมอร์เท่ากับหมวกเหล็กเลยเว้ย ข้อดีคือไม่มีวันพังเอาไว้โอ้เก้าดาเมจไอ้แฮปวดเว้ยบวกความเร็วไกลขุดทำไมวะเราให้หัวเอาเองมาทำไมเนี่ยให้ไปทำไมสุดยอดเลยขยาวขวาน ใครมานครอบครองเอาอะค่ะเองก็หมวกไปมันก็หมวกเหล็กนั่นแหละ เอ้ยเองใส่ดีจะพร้อมกันยังไงวะกระเป๋ากับเสื้อใส่ได้ไงวะ มันเป็นบั๊กเว้ยตาย เปิดกระเป๋าได้ปะได้ เอาในเรือขึ้นก่อนเถอะไอหา ก็ไปดีอยู่ดีมาเจอบอสเฉยเลยเว้ย เย่ออกซิเดียน ต่อไปหาฟินอีกแล้ว ฟินแอสตีแล้ววะ แล้ววะ เก็บออกซิเดียนเนี่ยเอาเควสอะไรเควสปิ้นยัง ยัง ฟินอะไรยังฟินฟินยังหาไม่เจอเลยนี่เอาไปไปมีมีอินฟินิตี้ฟินอยู่เอาไป นี่มันฟินแอสติวเออได้เหมือนกันแหละ เออมันก็ได้นั่นแหละจริงว่าต้องหาฟินอินฟินิตี้ไฟอาเบเก็กสิบแค่นั้นแหละเว้ย ขึ้นบนกันไปมียของสุดยอดเนี่ยอยู่ไบโอมเอสตีมฮิวเว้ย เบลมีผู้ไอ้ไอ้ดีเยอะเลยแร่เยอะ เยอะมากๆเลยไอ้ตรงคืนที่มีแร่แล้เออเป็นไปโอมที่มีแร่เยอะเลย ก็วางไปเพชรมันเยอะมากเลย ต่อไปแล้วทำตัวเอนชาร์ดเลยเพราะมีเพชรเหลือสองก้อน กับเพชรพองหนึ่งอัน อุ้ยเล่นหาเลยไอ้นางเงือกจนนางเงือกจับเรียบร้อยไอ้หาบอกว่าอยากเข้าใกล้นางเงือกไอ้หาพูดอยู่น่ากลัว แม่งหลอนนะเว้ยแม่งน่าเกลียดมากเลยไอ้เหงือกเอ้ยมาแล้วเนี่ยหไอ้เหงือกเอ้ยเหงือกตกตูดแม่งเลยเจอที่เจอที่หน่อยเป็นไงล่ะเจอที่หน่อยเป็นไงเจอที่หน่อยเป็นไงเจอที่หน่อยเป็นไงตายมีดอกอะไรบ้ดูเดินไปใต้ทะเล มันมีลูกน้องเลยนี่น้องใครวะมาดิ มาดิอ่ะหนังเงือกหนังเงือก อู้แม่งล่อมาที่ก่อนเฮ้ยเจ้าโดนมันล่ออีกแล้วเฮ้ยมันผูหน้าเนี่ยเฮ้ยบอสบอสบอสเจอบอสเล่นเราก็ว่ายน้ำเร็วเหมือนกันเว้ยนี่ไง มาดิหนูหนูเหรอมาดิดอกคุกกี้ได้ฮะเฮ้ยเอาเกตแบ็คแพ็คแล้วอะทุเรศมากเลยของเละเทะ ไม่มีวัวไงหาวัวไม่เจอ ข้ามีเก้าอัน ได้ ได้มาแปดอันวะเดี๋ยวหลังๆก็ไม่จำเป็นนะเว้ยแบ็คแพกคอะขั้นนั้นหนึ่งอัน เราต้องเผาหินด้วยนะ เราอัพไปถึงขั้นทองได้เลยนะ ขั้นเดมอนก็ได้อะไม่เอาไว้เปลืองไงหาเพชรไม่มีเราของแล้วกัน มีทองอยู่ ทองอะไม่เยอะเว้ย เขาโดไปหมดเลย หาตบหน้าเอาไปพอดีพอดีดีกว่า หมดเกี่ยงเลยเอาไปท่าไป เอาประเด็นเว้ยไม่มีไม้อ่ะไป เอาไม้ไปดิ อ่ะมีเด็ดชี่หาตบหน้าพี่หานี่อีกแล้ว หามันคือไอตัวเมื่อกี้ไงแช่หวะ ตัวเดียวกันปะไอเนี่ยตัวเดียวกันไปไกล ตบหน้าเลยฮ่าี่าจะปัดเอาไป เอ้ย นี่ไงวิ่งหายตกใจเลยอยู่ดีแล้วก็มันลากเนี่ยเฮ้ยโดมาดิวขึ้นเกาะฟื้นฝากระจบแล้ว ไอ้ตัวปิวอะลอยได้น่าเกียดโอ้เอ้ย อะไรไม่ทเรือมีกล่องอะ มีหมวกอีวิลพังกินเด้อบวกเกาะยี่สิบไปหาเนี่ย มีของไว้เนี่ยแอปเปิลทองเวยตกปลาเราโอ้ยฮะกินแอปเปิลทองเล่นอ่า มานูสคริปไอแอนไฟว่ะ บวกเกาะโคตรเยอะฮะเอาผ่านแล้วถอดไม่ได้ ๋ยวหาเออหาแล้วกด F5 ว่ะ เฮ้ยเจอนี่แล้วเจอเมจิกบีนเจอวัดอีกแล้วเองจะไฟกับมันปะล่ะเฮ้ยเกาะนี้เสียงมาเสียงมาแล้วเกาะนี้เคว่าไงกันไม่มีบล็อกอะยังหายวีตาบล็อกทอง อยู่นะอยู่ใต้นี้ปะไม่เห็นะถ้าอยู่ใต้ยังมองไม่เห็นเขามองยากเลย เฮ้ยทางนี้ยังอีกฝั่งนึงอ่ะยังขึ้นแต่ก็อไปทำอยู่ระวังเอาเว้ระวังอ่ะมันกระเด็นนะเว้ยไอ้ห่าโดนเกือบโดนแล้วเว้ยมันกระเด็นออกมาแค่ตายหาเลย ก็บอกแล้วเอ็กเป็นผีอยู่มันน่าจะมองไม่เห็นนะไปเก็บของตกหน้ามือบอกว่ามันเจอ บอกว่ามันมองไม่เห็นเองจ้าตอนเนี้ยมันมองไม่เห็นเองว่าเองเป็นผีแล้วเองไปตกมันทำไมก็ไม่ก็ไม่เห็นไงขวาที่ลงศพเองเขาจะค่อยๆตีไปโอ้รอครูดาวสองนาทีเนี่ยโหอีห่าจบเลยเนี่ยจ้ะทุกเนี่ยจ้ะขึ้นเหรอขึ้นเหรอต้องกด F5 เนี่ยเกาะนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวข้าไปดูเกาะก่อนให้แหละเกาะนี้สวยอยู่นะคือบอกว่าเละเทมากเลย มีวัวเต็มเกาะเลยเว้ยทำฟาร์มวัวดีกว่าสนว่าดีเลยหาวัวเนี่ยของดีที่ทำ เอ้าจบแล้วเออก็จะได้เว้ย เนี่ยมันมองรูปปั้นยังอยู่เองช่วยโอกาสนี้พี่ กดที่ขวาเล่นก็ตีมันทีแล้วไม่ไม่เอาดีกว่าเอ้ยมันไปที่อื่นแล้วนี่นี่นี่นี่ข้าไม่ข้าเอามันแห่หลังว่ะเฮ้ย โอ้ยโชคดีไม่ลงไปด้วยนะฮะ ้นี่แม่งทำมิชชั่นอยู่ยังไงไปเนี่ยเฮ้ยของหายไแล้ว It was at this moment that he knew he fucked up. เฮ้ยโอ้โหใครไม่โดนใครวะอ่ายิงตายอ่ะเออกลายเป็นผีอยู่นี่เดีค่าทีพีไปหาเองไว้ไว้ไว้มองไม่เห็นไว้ไว้ไว้อะไรอะอะไรอะอะไร Surprise, motherfucker! หน้ามีอะไรเอา แล้วประเด็นในนี้เว้ยสองนาทีกว่าไอ้คำสั่งแบ็กได้เว้ย โง่เอาไอ้หาติดบล็อก ตายเอาเฮ้ยขุดได้ เย่อยู่ใต้เองอะข้าก็เป็นผีอยู่ไม่ใช่ได้ไงวยเนี่ย มองเห็นซะงั้นอะไว้ไว้ไว้มองไม่เห็นไว้ไว้ไว้ใช้คำสั่งแบ็กกลับไปที่ตายได้เว้ย เฮ้ยมันเดินไปทั่วเลยข้าคนพบคำสั่งแล้วเว้ย เฮ้ยเฮ้ยขุดไปหาตูดแม่งเลยอีกต้องรอมันเว้ยมันอยู่ไหน ไอ้ดูชื่อท้ายน่ะอยู่นะ ศพอ่ะ อยู่ศพ จะรู้ไม่ได้ตรงไหน อ่า ตรงตูดเอ๊ะตรงนั้นแหละเองอ่ะใช่เหรอไม่หันไม่หันอุ้ยนี่นี่นี่ ได้แล้วเว้ยช่างคอมพีเลยลงมาเลยลงมาเลยต่อยขี่ทำไมโอ้ยบังอาจเองไม่น่าประมาทเลยเว้ยฮ้ยแย่เลยล่ะเฮ้ยมาไขกุญแจตรงนี้มาไขอย่างนี้ไขตรงนี้สิโอ้งดาแล้วเจอที่ต่อยไปไกลหรอมันไล่ฆ่าไปดิเสียเวลามากเลยเนี่ยมึงอาจมากเลยมันแค่นเลย วาเรียบร้อยเียแล้วเฟซบุ๊กหาย ฮะเฟซบุ๊กหาย ครับก็ได้ซื้อในช็อปอะดึงเหรียญเอง ตังก็หาย เอาโอ้พเจ้าเออ ตังหายเขาเองเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ สามบาทมาก่อนเลย ไอ้มีวัวด้วย อีกแล้วเหรอ เหลือสามตัวน่ะเดินเฮ้ย ใต้น้ำมีอะไรด้วยดูอันทริกเจออะไรอ่ะมันคืออะไรวะอ่านว่าอะไรวะอ่านยากมากเออมีทอมีเนมแท็กมับวนแล้ว แต่มันก็ไม่เหมาะสั่งบาหรอวะ โอ้ขางบนวงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัววเทียบเลยว่ะเวอร์ใช่หรวะเนี่ยแกะด้วยเนี่ยโอ้ใช่เหรอวะอู้สวยงาม หาที่ดีไว้ครับภูเขาเว้าไบโอมเอ็กซ์ตรีมฮิวถ้าขุดไปข้างล่างน่าจะมีแร่เยอะนะเนี่ยสร้างบนยอดไหมยอดมันน้อย พอได้อยู่อะเอ้ยแมวอยากทำเองอ่าพี่ขวาตรงพื้นนี่คือเนี่ย ที่พื้น เออพี่ขวาเนี่ยมีอะไรขึ้นมาไหมมีมีมันมี กดพรีวิวดูวะมีให้เลือกแบบอะไรพวกเนี้ยรับปุกหัวไหมอ่ะเอาไปดีกว่าอ่ะ เอาไป เอาเข้ามาเออจะพิีวิวเนี่ย อ่าปิวเอ้ยได้เหรอ ไม่สวยเลยเนี่ยฝ่ายปอบดินพร้อมของด้วยฮะเราเริ่มบ้านเราธรรมดา มันก็ดีนะฮะตอนแรกอะเริ่มต้นเนี่ย มีดิเนเลยหกสิบสี่อัน เฮ้ยมีใต้ดินโคตรลึกเลยฮะ มอดฟารีเดอร์เนี่ยเดเตอร์ก็เฮ้ยนี่โอ้วายสิบเอ็ดเนห้าปอ้นก็ยืนนานเลยนะไม่คุ้มเลยลงมาเลยทำไง เอ็งขึ้นมา เอ็งไม่ต้องกดแต่ไปอยู่ปล่อยเมาส์เลย ได้ยังหันหน้าขึ้นเฉยๆว่าเองไม่ต้องกดดับยูอ่ะไป พอปิดคลิปปิดคลิปคลิปอ่ะไม่เจอไม่ซีด้วย ไม่ไป